จะไปโปรดผมไปก่อนเลยละกันลาครับกันเช่นเคยนะครับเพื่อนนะก่อนหนึ่งก่อนแรกก็อย่าลืม กดไลค์กดแชร์กดติดตามกนลังใจผมกันด้วยนะ ครับผมนะมาวันนี้ก็ลืมบอกเลยว่ามาอยู่กันในเกมอ่าไออะไรวะเขาบอยนะเพื่อนนะเขาบอยสาว เออ มามามาจัดกันสักหน่อยไม่ได้จัดกันนี้มาก็ค่อนข้างนานอยู่พอสมควรมาดีไงวางเข้าอย่างนี้สวยงามไปดีครับ รออะไรอ่ะมาวามาผมว่าทรงน่าจะมาดีอยู่นะ ยังไงไม่รู้ยังไงไม่รู้ขอแบบหมุนมือไปก่อนละกันนิดนึงแล้วเดี๋ยวค่อยจัดฟรีกันนะเมื่อนะ ขอนิดนึงนะเมื่อนะขอดูเชิงก่อนขอดูเชิงก่อน ไปจัดเลยแล้วกันโอ้โหผมว่าเชิงมาแล้วผมว่าเชิงมาดีแล้วแหละวายเข้าอย่างนี้แล้วสเกตเตอร์สองตัวสเกตเตอร์สองตัวขอหนึ่งตัวเพื่อเข้าฟรีเกมกูจะได้ไม่ต้องซื้อว่าไง โอ้โหแต่ยังไม่เข้าแต่ยังได้ลุ้นอยู่นะ ยังไม่เข้าแต่ก็ยังได้ลุ้นกันอยู่ว่ายังไงดี ว่ายังไงดีครับผมมับโอ้โหแม่งยังไม่เข้าสักทีว่ะแม่งยังไม่เข้าสักทีจังหวะนี้สเกตเตอร์มึงต้องมาแล้วไหมโอ้โห กูถามจริงสามรอบไม่เข้าสักรอบเลย จัดซื้อแม่งเลยแล้วกันขนาดนี้แล้วรออะไรล่ะครับ โอ้โห เหลือสิบบาท เช็ดเคคือถ้าไม่แตกนี่คือผมมดตูดนะมั้งนะเหลือสิบบาทเดี๋ยวเช็ดโคกมา ลองดู ลองดู ลองดู ขอคูณพันสักครั้งในชีวิตได้ไหมผมเล่นเกมนี้มาไม่เคยคูณพันเลยนะเมื่อนะขอคูณพันสักครั้งแล้วก็จะจะแบบว่าจะชื่นใจ บับปายจังหวะนี้ไงต่อเอเอโอ้โหเอช่องสามไปไหนวะน้า กูอยากได้เอเเพื่อนนี่สเกตเตอร์ฟินเนฟีเลยหรือเปล่าฟินเนฟีเปล่าว่าไง โอ้โหยังไม่วะยังไม่วะแต่ยังได้ลุ้นอยู่นะยังไม่แต่ก็ยังได้ลุ้นกันอยู่นิดหน่อย ว่ายังไงดีจังหวะนี้หมาควายโอ้โหแม่งไม่มาเพื่อนยังไม่เป็นไรผม ไม่ไปร้ายไม่ไปร้ายว่ากันใหม่ เหลือผ่านไปครึ่งทางแล้วนะเหลืออีกสี่สปินนะ โอ้โหสามสปินสุดท้ายแล้วว่าเนีเอมาอย่างนี้สวยงามอารามแท้ไปเลยก็ผมว่ายังไงกันต่อดีขอไหลๆได้ไหมโหลขอคูณร้อยคูณพันอะไรเงี้ยเอ้ยสปินสุดท้ายแล้วเอ้ยโอ้โหหมดก๊อกไปซะแล้วไอ้เช็ดคกอะไรกันครับนี่ร้อยเจ็ดสิบาทกูซื้อไปห้าร้อยโอ้โหไม่ไหวเลย ไม่ไหวเลยลงด่วนลงด่วนเบ็ดห้าพอนะเมื่อนะ หอมปากหอมคอหอมปากหอมคอขอจำจำแหลมมหน่อยดีวะฮัลโหลผมว่าส่งไม่ค่อยดีแล้วเพื่อนผมว่าส่งไม่ค่อยดีตอนนี้ติดลบ 300กว่าบาทแล้วนะตอนนี้ขาดทุน300กว่าบาทนะแต่อะไรก็เกิดขึ้นได้เพื่อนรอดูกันไปก่อนรายการรอดูเชิงกันไปก่อน อะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับผม นี่นี่ไง แล้ววายมาช่องสามนี้สวยงามไปเลยครับเต็มกราไปว่าไงต่อโอ้ยกำลังมาดีแล้วแต่แม่งหยุดสักก่อนว่ะ เกือบดีเกือบดีสเก็ตเตอร์สองตัวแล้วขออีกหนึ่งตัวไปเข้าฟรีไงผมว่าไง ขอได้ไหมอ่ะ ขอได้ไหมเอ้ยแม่งงกเกินบีจีอือหือ ก็ถ้าหากว่าใครสนใจจะตามผมมาสมัครสล็อตนะครับ ผมสามารถตามผมมาสมัครสล็อตพีจีได้ในเมนที่ประมูดเอาไว้ได้เลยนะ ครับนะ เมนบนเมนปักหมุดเท่านั้นนะ เมื่อไม่มีเมนอื่นใดะที้งสนเรานี่ฟรีเกมเฉยเลยเข้าสเกตเตอร์เฉยเลยกูกำลังกำลังจะโม้เมนเข้าสเกตเตอร์เฉยเอาหวะเอาหวะเอาหวะเอาเรื่องครับผมส่งมาดีนะ จังหวะนี้นะจัดมา ของฟรีอย่างนี้นี่กูอย่างชอบเลยของฟรีอย่างเงี้ย ของพอดีเงี้ยอย่างชอบแล้ววายช่องสามมาอย่างนี้ว่ายังไงดีล่ะครับแต่ไม่แตกว่ะไม่แตกว่ะเพื่อนกลับมาต่ออ่ะคำเมื่อกี้แป๊บนึงนะเพื่อนนะสมัครสล็อตฟรีไม่ผ่านเอเย่นนะครับผมแล้วก็มีโปรรับตลอดเช่นเคยนะเพื่อนจัดมาเลยรับทัวร์เลดด้วยนะเพื่อนนะรับบอลเลดด้วยจุกๆไปเลยครับผมแต่จังหวะนี้เหลือสองสปินแล้วเหลือแค่สองสปินเท่านั้นสปินสุดท้ายว่าไงเอ้ย เออยังได้อยู่อ่ะยังได้อยู่เว้ยแล้วเอเอมาว่าเอช่องแรกเอกูหายไปไหนวะนะของฟรีโอ้โหของฟรีแต่ให้กู 80 บาทเช็ดขี้เ็มปื๊ดเลยเมื่อนเค็มจัดเลยเมื่อกี้วายช่องสามโอ้โหขอแจมแจมหน่อยได้ไหมเอ้ยเริ่มจะเงียบเริ่มจะเหงาแล้วผมจังหวะนี้นะ เริ่มจะเงียบเริ่มจะเหงาแปลกๆละฮึบเอาหน่อยเว้ยเออขึ้นกราไปดอกนี้แล้วไปไงต่อดีเออไหลๆอย่างนั้นแหละไหลๆอย่างนี้แล้วหมวกหมวกช่องแรกหมวกกูหายไปไหนวะเนี่ยไม่เอากูจะหมวกโอ้โหเหมือนจะดีแต่ก็ยังไม่ดีนะมันยังไม่สุดว่ะยังไม่สุด เอาหน่อย เอาหน่อยพี่ชาย มันเริ่มจะเงียบเริ่มจะเหงาเกินไปแล้วโหเหลือร้อยร้อยยี่สิบแล้วเหมือนเหลือร้อยยี่สิบร้อยสิบแล้วเออเนี่ยขึ้นกราฟอย่างเงี้ยค่อยสวยงามอร่ามแท้กันหน่อยแล้วไปยังไงต่อขอไหลไหลได้ไหมเอ้ย มันไม่ไหลให้ผมเลยว่ะเพื่อนไปไม่ไหวแล้วเป็นสี่พอแล้วกัน โอ้โหแบบนี้ไม่ได้เรื่องเลย เหลือจัดจัดเลยนะผมนะวายช่องสามช่องสี่งี้มันไม่น่าทำให้เราผิดหวังโอ้โห ไม่ผิดหวังก็แย่แล้วเช็ดโคกเอ้ย มันจะอะไรขนาดนั้นวะนะได้อยู่ไหมดอกนี้ทำไมวายเข้าแล้วมันไม่ไหลเลยวะมันเป็นอะไรวะเนี่ย มันบั๊กหรือเปล่าเนี่ย เหมือนมันแกล้งกูอะไเช็ดโคกขึ้นขาไป ว่าไง ขึ้นขาไปว่าไงกันล่ะคะแม่งไม่ได้อะไรเลย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 ขอจำแจมเบสสี่ขอจำแจมเว้ยสเกตเตอร์สี่ตัวมันต้องให้อะไรบ้างหรือวะสเกตเตอร์เฮ้ยสเกตเตอร์สี่ตัวจะไม่แตกเลยเหรอถามจริง กูถามจริงโอ้โหผ่านมาครึ่งทางแล้ว สวยเอมาขึ้นรับอย่างนี้ส่วนกันแล้ววายช่องส่มไม่น่าทำให้เราผิดหวังอยู่แล้วหรือเปล่านี่ ไม่ผิดหวังไหมล่ะมึงไม่ผิดหวังไหมล่ะมือเช็ดเคเอาหน่อยพี่ชายโอ้โหอะไรวะเนี่ยอะไรกันครับเนี่ยอะไรกันครับเนี่ย โอ้โหสองตำแหน่งสุดท้ายแล้วเมื่อนรู้สึกว่าทรงทรงจะหมดมาแล้วหรือเปล่าส่งจะหมดหรือเปล่าว่ายังไงแล้ววายมาช่องสามอย่างนี้สวยงามครับผมเออยังได้อยู่อ่ะยังได้อยู่จังหวะนี้แล้วเออขึ้นกระไปดอกในคูณสามคูณสองแล้ววายช่องสามช่องสี่วายช่องสามช่องสี่คูณนสี่ไปอีกดอกหนึ่งนะมันเอาหูยเกือบแล้วเมื่อแม่งมาดอกสุดท้ายพอดีว่ะเช็ดเคก้อนโคใหญ่โคโตแน่นอนนะ จังหวะนี้นะซุปเปอร์ไม่กลับไปหนึ่งพันสองร้อยเก้าสิบหกบาทนะมันเโอ้โหเช็ดเค